พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะและแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลกครับ แม้ปัจจุบันเริ่มมีวัคซีนไข้เลือดออกบ้างแล้ว แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคยังไม่สูงมากนัก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง ซึ่งอาจทำให้ผู้ได้รับวัคซีนเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้ค่ะ สวทช ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยภายในประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ที่ทำให้อ่อนลิดลง ชนิดที่เป็นยีนหรือ DNA ที่กำหนดการสร้างโปรตีนของเชื้อไวรัส และชนิดที่เป็นส่วนโปรตีนโครงสร้างของไวรัสโดยตรง จากไวรัสเดงกีทั้ง4ซีโรไทป์และทดสอบความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง ปัจจุบันสามารถผลิตวัคซีนของไวรัสเดงกีได้ครบทั้ง ้ง4ชนิดแล้ว และจะนำไปทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 เพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีน ในการใช้กับมนุษย์ต่อไป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000